สำหรับมื้อนี้เนาะค่ะหนูนะว่าสีมาหาฟันสิงโต อ่ะเดี๋ยวเล่น หาฟันสิงโตเลยเพราะว่าเอ่อมีทางบ้านเขาแนะนำสูตรฟันสิงโตมาเนาะค่ะ ว่าเอ่อร้องสูตรฟันสิงโตของของเราเบื้องแน่เนาะแล้วบอกว่าหากสิงโตมันมา ต้องล้อมันกระพริบตาเราเลือกอย่างก็ได้สำคัญเลยก็คือล้อสิงโตกระพริบตาเนาะค่ะอ่ะอันดับแรกก่อนสิหายสิงโตกระพริบตาเขาต้องมาลุ้นก่อนว่ามันสีเข่าให้บอเออโอเคค่ะ บวกอีกสองบาท โอ้โหสิบสองบาทมะ โอเคมาสิบสี่บาทค่ะอ่ะโอเค เดี๋ยวรอถึงร้อยห้าสิบก็นแล้วค่ะโอ้โหสามสิบสองบาท มาอีกสี่บาท โอเค บวกมาสามสิบหกบาทเนาะค่ะ อ๋อ เมื่อคืนนี้พักกันไปเที่ยวใดแน่เนาะ ปีใหม่ กะ ผู้ใดท่านได้กดเขากลุ่มเทเลแกรมกากดเขาลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวนะสิบปากมุดลิงก์ไว้ให้ กดเข้ามาแล้วก็ร่วมพูดคุยกันเนาะค่ะแลกเปลี่ยนแบบเขามาอย่างเทคนิคดีๆสำหรับเกมโลมาอ่ะโอเคดาบขวานค่ะอังุนตกลงมา คอมโบ 3 เออขอโลล็อกแรก โอเคโอ้โหสวยงามมาแล้ว คอมโบซี่เขาค่ะฟิสปินค่ะอ่าฟิสปินเขาแล้วเนาะโอเคซีข้างเออสองบาทค่อยๆ เล่นไปค่อยๆเก็บไปค่ะ ราะว่ามือนี้เฮาตั้งใจมาหาฟันสิงโต หาบ่เขากะต้องเป็นมือหลังเนาะค่ะ เพราะว่ารุ่นเขายากที่ดีเนาะฟันสิงโต โอเค ปรับไปสิบาทค่ะเดี๋ยวกะค่อยๆ ไต่ไม่ไปเรื่อยๆเนาะโอเคโอ้โหยี่ห้าบาทมะโอ้ยเสียดายทหารโรมานี่เป็นเกมที่เหมาะกับคนทุนหน่อยเนาะคะ่ะ ผู้ใดที่มีทุนหน่อยๆเราแบบบงวัวสิ่งเกมอีอย่างนูนะกะแนะนำเป็นเกมโรมาเนาะ เริ่มต้นแบบหน่อยๆ เพราะได้แบบทุนจำนวนนึงแล้วค่อยโยกไปเอ่อพวกพี่จี อย่างพี่ก็ได้ สวยต่อมวาเกมอีกเกมหนึ่งที่หนูนะว่ามันเข่าดีอ่ะ เป็นเกมเอ่อสปิริตวันเดอร์เนาะกล้องซูมแต่หนูนะก็ว่าเข้าใจเป็นอย่างคนคือไม่ค่อยเล่นกัน โอเค คอมโบสามมาอีกเออคอมโบซี่สวยงามมาแล้วคอมโบซี่โอเคฟีสปินซีครั้งอีกแล้วค่ะ เกมสปิริตวันเดอร์นี่มันก็เข่าดีนะหนูนะเล่นแบบ ได้ก้อนสปิริตวันเดอร์เนี่ยย่างหลายเลย โอเคโอ้โหแถวนึงโคตรสวยแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันอะว่าเข้าใจกันเป็นอย่างวะมันมันโมฮิตมันโมเอียงเลยอะเขาว่ามักที่ว่ามันแตกหน่อยบ่ถ้าเขาฟิสปินีโอกาสแตกอะหลายขึ้นกันนะสามร้อยค่ะ ไปสามสิบบาทโอเคหกสิบบาทโอ้โหหลายอุ่นยางงามบุมมาให้ โอเค ค่อยๆเรียนไปค่ะอย่าลืมนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตหาก ชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้หนูนะน้ำแน่นเนาะแล้วก็อย่าลืมเนาะค่ะพวกแบบเอ่อกู้เมียวเสียกดเข้ามาได้เลย เดี๋ยวหนูนะปักมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปเขามีเครดิตฟรีแจกกันทุกมือเนาะค่ะเออแจกทุกมืออีหลีโอเคร้อยหาสิบมา สวยงามองุ่นโอ้โห เชื่อนึกว่าจะแถวนึงไล่มาได้มาอีกค่ะคอมโบสามอีกเทียนึงดันละมาแล้วคอมโบซี่เข่าโอเคฟีสปินเข่าอีก แล้วกลายเป็นว่าฟีสปินเข่าดีกว่าอย่างวะฟีสปินเขาย่างดีแล้วค่ะโอ้โห โอ้โหเออสามสิบบาทอางุนสวยงาม ได้หน่อยแต่กะได้เรื่อยๆนะคะ280 บาทค่ะโอ้โหขาด 10 บาท อีก 10 บาทจะได้ปรับไหมเนาะ แต่ว่ามันขาดโอ้เสียดายโล่ถ้าแจกันเป็นโล่นะบอสันแบบที่ได้แบบไอเนี่ยแถวนึงอะได้ปรับใหม่เลยอ้าวหมุนบอสเซาสวยหาสิบบาท โอเค ตอนนี้หนูนะได้มาหกร้อยบาททวนแล้วเนาะเนี่ย ไปเดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่เนาะคะ่ะเป็น 60 บาทเนาะโอเคไปค่ะ เออ60 บาทมาคุณคืนโอเค เรื่อย ๆ ค่ะ เออซีช่อง แจกัน โอ้โห โอเค วันนี้คืนขึนลงลงกะเป็นเรื่องปกติเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เล่นเราแบบมักโวยวายว่าเล่นตามบ่เห็นใดเลยเล่นยังซีคือบ่รับจ้างอ่าอย่างนะเห็นมีคนมาเมนคือบ่รับจ้างปั้นเอารถกะบ่แมนว่าเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเขากะมีเล่นเสียคือกันกะคิดซะว่า เป็นไฮไลท์เนาะที่เอามาให้เบิงดีบ่ดีเล่นเสียหลายก็เล่นได้เหรอเพราะว่าเนี่ยหนูนะปั้นจากโลมาแล้วก็ไปจบยูพีจีโอ้โหสี่สิบบาทแม่ง ฟันยิงโตว่าเขาเลย มาแต่แบบสองช่องสองช่องอย่างวะฮาสมมติสงสัยอย่างกะ เขาคุ้มเทเลแกมม้าพูดคุยกันได้เนาะค่ะ อ่า โอเคอย่างวะ เริ่มเสีย โอเค 60 บาทค่ะ เริ่มดูดด้วยเนี่ย เหลือซี่ลอยเอง สิงโตกับว่าเขา ยังสิดูดอีก อ่ะแจกัน เออโอ้โหดาบขวาน เสียดายบ่เต็มช่องว่ะถือว่าไล่งาบเลยเมื่อกี้ แต่ว่ามันบ่เต็มช่องเนาะมันได้แค่ซีช่องอ่าสองร้อยสี่สิบบาทสำหรับผู้ใดที่เล่นหนูนะการแนะนำว่าให้เล่นแต่พอดีเนาะค่ะว่าเอาเงินเอาเงินหอนมาเล่นเนาะเห็นบางคนนี่แบบบ่มีเงินอยู่แล้วกะยังเสียเอามาเล่นอยู่เอาแบบ เงินเหลือดีกว่าเออเพิ่นว่าอย่างอ่ะบ่เอาเงินเก็บมาเลยนะบ่เอาเงินที่แบบต้องใส่ประจำวันมาเลยนะเออแบบตันบ่ดีเนาะค่ะ อย่าให้มันเล่นเฮาเฮาต้องเป็นคนเล่นมันเนาะหากได้แล้วเฝ้าลูกเนาะเออบอกบอกง่ายๆโอเคยี่สิบบาทโอเคอีกหกสิบจังใดอีกแจกันมะ แจกันมาอีกแปดสิบโอ้โหขาดอางุ่นล็อกแรก หมุนมามาล็อกแรกโอเคยี่สิบบาท โลมา โอ้โหมามา ขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะบ๊อไปใส่ยาเทียตอนนี้กะเอ่อวนวนอยู่ที่เอ่อซีหาหกเจ็ดลอยโอ้โหวนนัดสองตัวบ่เขาวนนัดมาแต่สองตัวสองตัวเลยว่ะ เออโอ้โหแถวหนึ่งมาสามร้อยหกสิบจังไหน กว่าสิเขาให้บวกมาอีก400บาทเนาะค่ะ อ่ะ เห็นว่กลับมาขึ้น ขึ้นมาเก้าเก้าร้อยคืนแล้วเดี๋ยวก็ลงไปอีกเลยที่เนี่ยผู้ใดว่าเล่นได้ตลอดโอ้สภาพ เออสี่สิบบาทมันสีม้าไห้บอลเนี่ย อยากร้องแล้วเนี่ยฟันสิงโตเนี่ยโอเคองุ่นยี่สิบบาทค่ะโอ้โหโบนัส เข่าแต่สองช่องว่ะซิบไม้อีหลีแมนบอลเนี่ยเบิ้งว่ะสองช่องอีกแล้ว สวยโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทเอี่ยงวะเฮ้ยไม่อีก เมื่อกี้ยังแตกอะเมกาวินเข่าหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทแล้วค่ะ เช็ดแค่โคตรเอาพันเจ็ดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปั๊มไม่เป็นร้อยห้าสิบเนาะโอเคร้อยห้าสิบแล้วค่ะ ขอฟันทิงโตเข่าไม่ร้อยห้าสิบสิ ดีใจมาก เนาะหามาสิเขาให้โอเคสองร้อยค่ะ โอเคมา โอ้โหเสียดายมงกุฎมงกุฎอันเดียวนี่ก็อ๋อเท่าไหร่ละร้อยหาสิบหรือสามร้อยนะสวยมาอีกเออแจกันมาขออีกเสียนึงโอ้โหเสียดายแจกันล็อกแรกนี่อย่างวะนี่อย่างวะเนี่ยสวยงามหาร้อยบาทมาแม่โอ้โห สภาพโอเคสองร้อยโอ้โห เออโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบแถวนึงแล้วค่ะหนึ่งแถวเจ็ดร้อยห้าสิบบาทบ่เข่าเลยว่าฟันสิงโตนี่อย่างวะ โอเค มาร้อยห้าสิบจังไหนโอ้โหโลแบบซี่แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะ บวกมีอีกหนึ่งพันบาท บ่เขาอีหลีว่ะฟันติงโตมา เดี๋ยวขอกดอีกครั้งสุดท้ายบ่เขาสร้างมัน โอเคสองร้อยห้าสิบบาท แมงบ่เขาอีหลีว่ะอ่ะเดี๋ยวนูนักอะขอพอซ้ำนี่ก็แล้วกันนะค่ะ 3,260 บาท จะมาหาฟันสิงโตเนาะมื้อนี้คือตั้งใจมาหาฟันสิงโตละแต่ว่าบ่เขาเลย ทางบ้านแนะนำมาว่าต้องล้อสิงโตกับพิบตากรอนแล้วเรื่องเอียงก็ได้เนาะค่ะ กะสิมีโอกาสฟันถึงเนาะฟันถึงอย่างน่าจะเป็นโล่เออ โอเค เดี๋ยวจังไหนวันนี้นูนักอะขอตัวลาไปก่อนนะคะ พอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ